สำหรับลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลนะคะ ก็สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทค่ะ ประเภทแรกนะคะ ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล เป็นข้อมูลที่ใช้ยืนยันตัวตน ซึ่งได้แก่ หมายเลขบัตรประชาชน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติครอบครัว ประวัติการรักษาพยาบาล ฐานะทางการเงินพาสเวิร์ดสำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆ ที่อยู่ในการสมัครสมาชิกเข้ารับบริการต่างๆค่ะ และอีกลักษณะหนึ่งนะคะของข้อมูลส่วนตัว ก็คือลักษณะเฉพาะของตัวบุคคล ซึ่งได้แก่ รูปถ่าย ลายนิ้วมือและน้ำเสียงค่ะ